ซื้อ iPhone 12 เราจะซื้อจากที่ไหนดีนะครับ ระหว่าง Apple Store ตัวแทนเครือข่ายผู้ให้บริการมือถือ และร้านตัวแทนจำหน่ายอย่าง Studio 7 และ Badana ในคลิปนี้ผมจะมาอธิบายรายละเอียดของแต่ละที่ให้ได้ฟัง ดีครับผมต้อมไอมดนะครับอีกไม่กี่วันนะครับก็จะถึงวันที่ทาง Apple นั้นจะเปิดให้พรีออเดอร์ iPhone 12 ทุกรุ่นนะครับตั้งแต่ iPhone 12 mini iPhone 12 ธรรมดา iPhone 12 Pro และ iPhone 12 Pro Max นะครับมีคำถามที่หลายคนสอบถามเข้ามาค่อนข้างเยอะว่า เราจะซื้อจากที่ไหนดี และแต่ละที่นั้นมีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับสำหรับช่องทางการซื้อ iPhone นะครับหลักๆ ที่ได้รับความนิยมนะครับอย่างแรกก็คือการซื้อตรงผ่านทาง Apple ช่องทางที่ 2 คือซื้อกับผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ และช่องทางที่ 3 จะเป็นการซื้อผ่านช่องทางของตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการนะครับสำหรับช่องทางการซื้อผ่าน Apple โดยตรงนั้น จะมีอยู่ 2 ช่องทางคือ การซื้อผ่านหน้าร้านโดยตรง แล้วก็การซื้อผ่านช่องทางออนไลน์นะฮะการซื้อผ่านหน้าร้านโดยตรงนั้น ณปัจจุบัน Apple Store มีสาขาอยู่ในประเทศไทยจำนวนทั้งสิ้น2สาขานะครับได้แก่ Apple Icon สยาม ซึ่งเปิดเป็นที่แรกนะครับและ ที่ที่ 2 ที่เพิ่งเปิดให้บริการมานะครับ นั่นคือ Apple Central World นะครับเราสามารถเข้าไปซื้อที่หน้าร้านได้นะครับ แต่มันก็จะมีข้อกำหนดอยู่เหมือนกันว่า ในช่วงแรกของการเปิดขาย iPhone 12 นั้น เราจะต้องทำการจองเครื่องก่อนนะครับอันดับที่2ครับซื้อผ่านช่องทาง Apple Store Online นะครับเราสามารถเข้าผ่านทางเว็บไซต์ของ Apple Store Online ได้เลยนี่ครับตามลิงก์ที่ผมแนบเอาไว้ให้ตรงนี้นะครับหรือเราจะทำผ่านช่องทางแอปพลิเคชัน Apple Store ผ่าน iPhone iPad ก็ได้เช่นกันนะครับซื้อกับ Apple ดีอย่างไรอย่างแรกครับ มีทุกรุ่นทุกสีให้ได้เลือก แล้วก็มีจำนวนเครื่องนั้นเยอะกว่านะครับผม อันดับที่2ครับเราสามารถคืนเครื่องได้ภายใน 14 วันนะครับยกตัวอย่างเช่น ถ้าเราซื้อไปผิดรุ่นผิดสี อย่างเช่นซื้อ iPhone 12 Pro Max ไป แต่รู้สึกว่ามันขนาดใหญ่มากเกินไป อยากจะเปลี่ยนเป็น 12 Pro ก็สามารถที่จะคืนได้ภายในระยะเวลา 14 วันนะครับสิทธิพิเศษแบบนี้นะครับจะมีในฝั่งของการซื้อตรงจากทาง Apple เท่านั้นไม่ว่าจะเป็นช่องทางออนไลน์หรือว่าหน้าร้านนะครับขอให้ซื้อตรงจากทาง Apple เราจะได้สิทธินี้นะครับผมการคืนเครื่องในลักษณะนี้นะครับทำให้ Apple Store นั้นมีความแตกต่างมากกว่าการซื้อผ่านช่องทางอื่น ๆ นะครับ ต่อไปมาดูเรื่องการชำระเงินกันบ้าง ถ้าซื้อของกับทาง Apple Store นั้น วิธีการชำระเงินนะครับ เราสามารถจ่ายได้ทั้งเป็นเงินสดนะครับ ไปจ่ายเงินสดที่หน้าร้านเลย หรือว่าจะรูดผ่านบัตรเครดิต ก็ได้ บัตรเดบิตก็ได้นะครับ ส่วนหากเป็นการชำระผ่านช่องทางออนไลน์ สามารถชำระผ่านบัตรเครดิตได้ครับ ก็บัตรเครดิตนั้นเองก็จะมีโปรโมชั่นให้เราได้เลือกนะครับว่าจะผ่อนกี่เปอร์เซ็นต์ศูนย์เปอร์เซ็นต์นานกี่เดือน แล้วก็ถ้าสมมุติว่าผ่อน10 เดือนนั้น บางบัตรก็จะมีดอกเบี้ยนะครับ อันนี้ก็คือเราสามารถที่จะเลือกได้ นอกจากนี้ถ้าใครไม่มีบัตรเครดิต เราสามารถชำระผ่านบัตรเดบิตก็ได้เช่นกันครับ ขอให้บัตรเดบิตตัวนั้น สามารถชำระเงินผ่านระบบออนไลน์ได้นะฮะ ถ้าใครไม่มีทั้ง 2 บัตร ไม่มีทั้งบัตรเดบิต ไม่มีทั้งบัตรเครดิต ถามว่ายังชำระเงินได้ไหมก็ได้เช่นกันครับตอนนี้ทาง Apple Store ออนไลน์เพิ่มช่องทางการชำระเงิน ผ่านระบบเคาน์เตอร์เซอร์วิสนะครับและผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งด้วย เราสามารถที่จะพิมพ์ใบชำระเงินนั้น และนำแอปพลิเคชันของอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งนะครับมาทำการสแกนบาร์โค้ดเพื่อที่จะชำระก็ได้เช่นกันครับจุดที่ผมมองว่าทาง Apple Store นั้นจะด้อยมากกว่าในฝั่งของตัวแทนร้านจำหน่ายและเครือข่ายนะครับนั่นก็คือในเรื่องของโปรโมชั่นและก็ของแถม การที่เราซื้อ iPhone จากทาง Apple นั้น ราคาจะก็จะเป็นราคาเต็มไม่ได้มีส่วนลดอย่างใดเลย มีแค่ราคาเครื่องเปล่าปกติ ไม่มีการผูกแพ็กเกจ พร้อมทั้งเรื่องของโปรบัตรเครดิตนั้นค่อนข้างที่จะน้อยกว่านะครับ อีกอย่างหนึ่งคือสาขาของ Apple Store นั้นมีน้อยนะครับ จะมีอยู่แค่ 2 ที่คืออยู่ที่ Central World กับไอคอนสยามเท่านั้น ถ้าใครอยู่ต่างจังหวัดนะครับคือเราจะไม่มีโอกาสได้ลองเครื่องตัวนั้นก่อน นอกจากว่าเราจะเดินไปร้านตัวแทนจำหน่าย แล้วก็ไปลองเล่นของเขาอ่ะ นี่คือเป็นจุดที่ค่อนข้างจำกัดอีกจุดหนึ่งนะครับ ต่อไปถ้าซื้อกับทางเครือข่ายมือถือนั้น ดีอย่างไรบ้าง เครือข่ายมือถือนะครับทั้ง t o m o v e H A AIS d t a g นะครับ ต่างก็เป็นตัวแทนจำหน่ายที่เป็นทางการของทาง Apple เช่นกันนะครับ ข้อดีอย่างแรกก็คือ เราสามารถได้ส่วนลดและก็โปรโมชั่นต่างๆ เพิ่มเข้ามานะครับ ส่วนลดที่ผมหมายถึงนะครับจะเป็นในเรื่องของการซื้อพ่วงกับแพ็กเกจ สมมุติว่าผมจะซื้อ iPhone 12 Pro Max เครื่องใหม่ความจุ128 GB ราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 39,900 บาทใช่ไหมครับ อันนี้คือราคาเครื่องเปล่านะ ถ้าสมมุติว่าผมซื้อพ่วงกับแพ็กเกจอย่างเช่นแพ็กเกจ1,099 บาท ผมอาจจะได้ส่วนลดค่าเครื่อง กี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์ก็ว่าไปนะครับ ซึ่งผมจะจ่ายค่าเครื่องน้อยลง แต่ผมก็จะ พ่วงมากับแพ็กเกจรายเดือนที่ต้องใช้งานสักประมาณ 12 เดือนประมาณเนี้ยเราก็จะได้ส่วนลดนะตรงจุดนี้ ซึ่งถ้าเราไปซื้อกระถาง Apple เราจะไม่มีส่วนลดตรงนี้อย่างแน่นอนนะครับเพราะว่า Apple ขายเฉพาะเครื่องเปล่า แต่ทางเครือข่ายนั้นจะลดราคาให้ นอกจากนี้ครับถ้าสมมุติว่าเราอยากจะซื้อเครื่องเปล่าอย่างเดียว เราก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับส่วนลดด้วยเช่นกันนะครับอย่างที่ผ่านๆมาครับเครือข่ายก็จะ ลดราคาให้กับลูกค้ารายปัจจุบันนะครับอย่างเช่น ลดค่าเครื่องเป่าทันที1,000 บาท 2,000 บาทอะไรก็ว่าไปนะครับทั้งนี้ขึ้นอยู่กับโปรโมชั่นที่เขาจะกำหนดออกมาให้ ซึ่งเราจะได้ทราบกันในวันที่ 20 พฤศจิกายนนี้เป็นต้นไปนะครับว่าเครือข่ายแต่ละที่นั้นจะออกโปรโมชั่นส่วนลดของค่าเครื่องมาเท่าไหร่บ้าง เราต้องติดตามกัน แต่ที่แน่ๆคือในอดีตมันมีอย่างนี้แน่นอนครับนอกจากส่วนลดแล้วนะครับเราจะได้บริการเสริมจากฝั่งเครือข่ายนะครับยกตัวอย่างเช่น t o m o v e Edge เราสามารถที่จะได้ใช้แอปพลิเคชัน True ID เพื่อที่จะรับชมเนื้อหาต่างๆ หรือว่าเข้าไปใช้งานบริการต่างๆ ซึ่งเป็นสิทธิพิเศษของผู้ใช้ที่สมัครควบคู่กับเครือข่ายของ t ูม e m o อชนะครับ ก็จะทำให้มีสิทธิพิเศษเพิ่มเติมขึ้นมานะครับ ในฝั่งของการชำระเงินนะครับ ก็มีบัตรเครดิตให้เลือกอยู่หลายธนาคารเช่นกัน จะมีความยืดหยุ่นมากกว่าการที่เราซื้อตรงกับทางฝั่ง Apple นะฮะโปรบัตรต่างๆนั้น ทางฝั่งเครือข่ายนั้นจะทำได้ดีกว่าทางฝั่ง Apple นะครับสำหรับการสั่งจองนะครับในฝั่งของเครือข่ายเองก็จะเปิดให้พรีออเดอร์ในวันที่ 20 พฤศจิกายนเป็นต้นไปนะครับตั้งแต่เวลาเที่ยงคืนกับ 1 นาทีนะครับเราสามารถที่จะทำการจองผ่านระบบออนไลน์ อาจจะมีการมัดจำครับซึ่งแต่ละเครือข่ายก็จะให้มัดจำ3,000 5,000 แล้วแต่ว่าแต่ละที่นั้นจะกำหนดเท่าไหร่นะครับหลังจากนั้นเราสามารถเลือกได้ว่าจะไปรับเครื่องที่สาขาไหน อย่างเช่นเราจะไปรับสาขาที่ต่างจังหวัดนะครับก็ไป t o Shop หรือว่า a s หรือว่า d t แทสาขาใกล้บ้านของเราก็ได้นะครับหรือถ้าไม่อยากไปรับเครื่องที่ตรงนั้น บางเครือข่ายนะครับก็จะมีบริการส่งให้ถึงที่บ้านนะครับสำหรับจุดด้อยเมื่อซื้อกับฝั่งตัวแทนจำหน่ายนะครับผมพูดรวมถึงทางฝั่งของเครือข่ายด้วย และตัวแทนจำหน่ายอื่นๆอย่าง Studio 7 ด้วยนะครับนั่นก็คือจะไม่มีนโยบายคืนเครื่อง หรือเปลี่ยนเครื่องภายใน 14 วันเหมือนทาง Apple นะครับดังนั้นถ้าลูกค้าทำการซื้อเครื่องจะต้องพยายามเช็คเครื่องให้ดีนะครับก่อนที่จะออกจากร้านว่าเครื่องนั้นไม่ได้มีตำหนิว่าเครื่องนั้นใช้งานได้ปกตินะครับและถ้าซื้อผิดสีผิดรุ่นไป อันนี้เราจะมาเปลี่ยนไม่ได้นะ พอซื้อผ่านไปแล้วใช่ไหมออกจากร้านเสร็จปุ๊บ ถ้าสมมติว่าเกิดเครื่องมีปัญหานะครับมาพบภายหลังเนี่ยเราจะไม่สามารถได้เครื่องใหม่ ที่เป็นแบรนด์นิวนะมันจะต้องเอาเครื่องตัวนั้นมาเคลม จะไม่ใช่เครื่องแบรนด์นิวที่แบบว่าเหมือนเราที่ไปซื้อหน้าร้านในครั้งแรก อันนี้จะต้องใช้ความระมัดระวังนะครับ ดังนั้นเดี๋ยวยังไงทางทีมงานไอโมจะมีเช็คลิสต์ต่างๆนะครับมาแนะนำว่าการที่จะเช็คเครื่องในวันแรกตอนที่เรารับเครื่องนั้น ควรจะเช็คจุดไหนบ้างนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดกันนะครับ ต่อมาในฝั่งของตัวแทนจำหน่าย ซึ่งก็จะมีอยู่หลายที่ด้วยกันนะครับยกตัวอย่างเช่น Studio 7 Banana จากฝั่งของ Com7 นะครับ iStudio ของเจ้าต่างๆ อย่างเช่น iStudio by Copperwire iStudio by SPVI iStudio by Uficon แล้วก็ทาง Power Buy หรือ Power More อะไรต่าง ๆ พวกนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวแทนจำหน่ายของทาง Apple เช่นกันนะครับเราสามารถที่จะทำการซื้อผ่านช่องทางนี้ รูปแบบของทางตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการนั้นจะมีความคล้ายคลึงกับฝั่งของผู้ให้บริการเครือข่าย แต่จะมีบางร้านครับที่สามารถซื้อเครื่องด้วยและก็ผูกแพ็กเกจด้วย ผมยกตัวอย่างให้ฟังอย่างเช่น ถ้าซื้อ iPhone 12 ผ่านทาง Studio 7นะครับ ทาง Studio 7 นี้จะจับมือกับทาง t o m o o e Edge คือถ้าลูกค้าซื้อเครื่องที่นี่ สามารถซื้อพ่วงแพ็กเกจของทาง t o m o o e Edge ได้เช่นกันนะครับ สมมุติเราจะซื้อเครื่อง t o แต่เครื่อง t o หมด แต่เรามา เช็คทางฝั่งของ Studio 7 และเครื่องเหลือนะครับเราสามารถที่จะซื้อกับทาง Studio 7 ได้ แล้วก็ผูกแพ็กเกจผูกเบอร์อะไรเงี้ยกับทาง Studio 7 ได้เช่นกันนะครับ และไอสตูดิโอสาขาอื่นนะครับ บางเจ้า ก็อาจจะพ่วงกับทางฝั่งของ AS หรือ d t แทนะครับก็จะมีบริการในลักษณะนี้เช่นกันนะครับ ข้อดีของการซื้อผ่านตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการนะครับ ก็จะอยู่ในเรื่องของของแถมครับอย่างเช่นปีที่แล้วเองทางฝั่งของ Studio 7 จะมีการแถม Lucky Bag นะครับซึ่งเป็นถุงของขวัญน่ะ ถ้าลูกค้าพรีออเดอร์ในช่วงแรกนะครับ ก็จะได้โอกาสในการเปิดลัคกี้แบ็กเพื่อที่จะลุ้นรางวัลว่าจะได้อะไร ยกตัวอย่างเป็นลำโพง สายชาร์จ หูฟัง ถ้าซื้อกับทาง Apple คุณไม่ได้แบบนี้แน่นอน แต่ถ้าซื้อกับตัวแทนจำหน่ายก็จะมีของรางวัลเหล่านี้มาให้เราได้ลุ้นด้วยนะครับ นอกจากสามารถลุ้นของแถมได้แล้วนะครับ ก็จะมีบริการหลังการขายอย่างเช่น สามารถตรวจเช็คเครื่องได้ 1 ปีนะครับฟรีค่าแรงนะครับก็คือไม่มีค่าบริการ นอกจากนี้ครับถ้าสมมติว่าเครื่องนั้น จะต้องซ่อมนะครับก็จะมีลดค่าอะไหล่5%นอกจากนี้ก็ยังมีการแถมคอสที่แบบว่าสอนให้เราใช้ iPhone นะครับให้ด้วยเช่นกันนะครับก็จะมีมูลค่าที่เป็นของแถมเข้าไปนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราจะได้เมื่อเราซื้อกับทางฝั่งของตัวแทนจำหน่ายของทาง Apple นะครับแล้วก็เรื่องการชำระเงินพวกบัตรเครดิตต่าง ทางตัวแทนจำหน่ายเหล่านี้นะครับก็จะมีโปรโมชั่นของบัตรให้เลือกหลากหลายเช่นกันนะครับเราก็ต้องมาตามดูกันว่าแต่ละที่นั้นจะเป็นอย่างไรนะครับส่วนข้อด้อยอีกอย่างหนึ่งก็จะเหมือนทางฝั่งของผู้ให้บริการเครือข่ายครับที่เราไม่สามารถที่จะคืนเครื่องได้ภายใน 14 วันนะครับดังนั้นก็ต้องตรวจเช็คกันให้ดีนะครับนี่ครับเป็นข้อมูลหลักๆ ที่นำมาบอกเล่าให้กันได้ฟังนะครับถ้าใครยังมีคำถามหรือว่ามีข้อสงสัยอยู่นะครับที่ผมไม่ได้พูดไว้ภายในคลิป ก็ให้คอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปนี้นะครับเดี๋ยว ยวผมจะมาตอบให้ครั้งหนึ่งนะครับผม ส่วนโปรโมชั่นของ iPhone 12 นะครับจากแต่ละที่นั้นก็รอติดตามกันวันที่ 20 นี้ เราค่อยมาอัปเดตกันอีกครั้งหนึ่งนะครับคลิปนี้คงฝากไว้เพียงเท่านี้ครับ ผมต้องไปมุขตัวลาไปก่อนนะครับ ไว้เดี๋ยวพบกันในรอบหน้า สวัสดีครับ